การ กำหนดสิทธิ์ตามระดับผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ตามระดับผู้ใช้งาน ก็คือการกำหนดสิทธิ์ให้กับบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเข้าไปดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลที่ตนเองเกี่ยวข้องนะคะ ตัวอย่างสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ก็อย่างเช่น ให้สิทธิ์ในการบันทึก มีสิทธิ์ในการแก้ไข หรือว่าสิทธิ์ในการลบข้อมูลค่ะ ตัวอย่างของการกำหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งาน ถ้ากำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์ดำเนินการได้ ก็คือเป็นผู้ที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ อย่างเช่นแอดมินสามารถเข้าไปกระทำการใดๆกับข้อมูลนั้นก็ได้นะคะ แต่ก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติ หรือว่าการบันทึกการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวค่ะ